เป็นนักสืบ เป็นนักสืบ เป็นนักสืบ เป็นนักสืบเฮเป็นคนดีของสังคมไขปริศนาสิข้างคาใจ แก้สิ่งต่างๆ ที่ยังไม่กระจายลุงสั่งอะไรอะไรเราก็ทำลุงสั่งอะไรอะไรเราก็ทำ đúng dừng ở đây ở đây nó có chào đúng dừng ở đây ở đây nó có chào đúng dừng ở đây ở đây nó có chào สิบห้าสิบห้า